บทที่1สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ ในยุคปัจจุบัน เกิดการใช้คำว่าสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งคำที่ให้ความหมายเหมือนกัน และคำที่มีความหมายสัมพันธ์กัน เช่น คำว่าข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ ข้อเท็จจริง สารนิเทศ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยการบอกเล่า จัดเก็บ บันทึกเรื่องราวประสบการณ์ต่าง ๆ ออกมาในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลที่จัดเก็บและบันทึกดังกล่าว เรียกว่า สารสนเทศ การทำความเข้าใจความหมาย ระบวนการจากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ ความสำคัญ ประเภทของสารสนเทศ ลักษณะที่ดีของสารสนเทศ ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ควรรู้ นับเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21คำว่า สารสนเทศ information ประกอบด้วยคำสองคำคือ สารและสนเทศคำว่าสารหมายถึง แก่นสาร เนื้อหา หรือส่วนสำคัญ สนเทศหมายถึง ข่าวสารคำสั่ง เมื่อรวมกันแล้ว สารสนเทศจึงหมายถึง เนื้อหาที่เป็นข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง สิ่งซึ่งช่วยในการตัดสินใจ และหลายต่อหลายครั้ง คำว่าสารสนเทศ ถูกใช้แทนที่หรือใช้ในความหมายเดียวกับคำว่า ข้อมูล ความรู้ และการสื่อสาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในเชิงความหมาย ของคำว่าสารสนเทศ นอกจากนี้นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายคำว่าสารสนเทศไว้ดังนี้ สารสนเทศคือข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการประมวลผลและบันทึกไว้อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการในสื่อประเภทต่างๆ สารสนเทศเป็นความนึกคิดข้อเท็จจริงรวมถึงงานสร้างสรรค์ที่บันทึกไว้บนสื่อหรือวัสดุสารสนเทศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ารสนเทศ คือข้อมูล ข่าวสารรูปแบบต่างๆ ที่มีการบันทึกประมวลผล หรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในส่วนบุคคลและสังคมได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เรื่องราว ข้อเท็จจริงที่ดำเนินการรวบรวม ผ่านการบันทึก และประมวลผลบนสื่อ และสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ